สวัสดีค่ะ วันนี้เป็นการเรียนอัศวินออนไลน์วันที่ 11 ค่ะ วันนี้สิ่งที่ได้เลยก็เป็นเรื่องของการแยกแยะ การแยกแยะในการลงมือทำคนทั่วไปคน ปกติอะค่ะ ส่วนมากจะใช้ชีวิตในปัจจุบันที่มันมีผลสืบเนื่องมาจากอดีต แล้วก็ลากอดีตมาด้วยในปัจจุบันทำให้เราอะไม่สามารถทำอะไรบางอย่างได้ อย่างมีพลังและมีอิสระ แต่ถ้าถามว่าเรามองย้อนกลับไปบางอย่างมันฝังใจเราในอดีตทำให้เราไม่สามารถมีชีวิตในปัจจุบันได้อย่างมีความสุขหรืออะไรก็แล้วแต่ แต่ถ้าเกิดเรามีมุมมองใหม่ และเราใช้ชีวิตมาจากอนาคตอะค่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นยกตัวอย่างนะคะ อย่างเช่นแอนต้องการมีอิสระที่จะไม่ต้องทำงานประจำหรือต้องทำงานอยู่กับที่ หรือต้องวิ่งบริการลูกค้าอยู่ตลอดเวลาแอนก็ เลือกใหม่ว่าแอนจะแบบอยากมีอนาคตเป็นแบบไหนโอ้แอนก็อยากมีอนาคตที่แบบว่าแอนอยู่ตรงไหนแอนก็สามารถทำงานได้ มันก็เลยทำให้แอนตัดสินใจเลือกที่จะมาเรียนสินค้าออนไลน์ นั่นหมายถึงว่าแอนมีแค่โน้ตบุ๊กแอนมีแค่มือถือแอนก็สามารถที่จะทำงานที่ไหนก็ได้ โพสต์ขายที่ไหนก็ได้ หรือตอบพูดคุยกับลูกค้าที่ไหนก็ได้ ดีไหมคะ มันง่ายแบบนั้นเลยและที่สำคัญแอนสามารถหาสินค้าได้ทั่วไปเลยค่ะ จะหาสินค้าจากที่ไหนก็ได้ เพราะแอนไม่ได้จะเป็นต้องยึดติดอยู่กับที่ใดที่หนึ่ง อันนั้นแหละค่ะข้อดีของการมาเรียนออนไลน์ ซึ่งแอนเห็นเลยว่าถ้าเกิดแอนวางแผนอนาคตไว้แบบนั้น สิ่งที่แอนต้องทำเพื่อให้สอดคล้องกับการได้ชีวิตในอนาคตแบบนั้น แอนก็ต้องมาเรียนออนไลน์ ให้เข้าใจและทะลุปุโป่งต้องมองให้เห็นทุกอย่างเป็นโอกาส เมื่อนั้นแหละค่ะอนาคตแอนมันจะเปลี่ยนไป ดีไหมคะ ค่ะส่วนในเรื่องของทิคหรือเทคนิคของการเรียนออนไลน์วันนี้นะคะาจากที่เพื่อน ๆ ได้เห็นแอนโพสใน YouTube หรือใน Facebook ที่ผ่านมาใช่ไหมคะ แรก ๆ แอนก็จะแบบไม่มีพัฒนาการแต่ตอนนี้ แอนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น และยังสามารถใช้เทคนิคต่างๆได้ดีขึ้นด้วย ตอนนี้ แอนมีหน้าปกของเออเป็นหน้าปกของ YouTube หรือหน้าปกของคือหน้าปกของวิดีโอค่ะ เป็นหน้าปกของวิดีโอใน YouTube หรือใน Facebook แล้วอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด ง่ายๆเขาเรียกสำหรับแอนแอนเรียกว่าหน้าปก แต่สำหรับคนบนโลกออนไลน์จะเรียกว่าชั้มเนลหรืออะไรสักอย่างเนี่ยค่ะเนาะแหมป้าก็อาจจะจำอะไรไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่นะคะ แต่สำหรับแอนเรียกใช้คำว่าหน้าปกแล้วกันค่ะ ก็วิธีการง่ายๆ เราก็คือหารูปภาพที่มีเกี่ยวกับเรา แล้วก็เขียนชื่อเบอร์ติดต่อไลน์ Facebook อะไรต่างๆที่เราให้เขาสามารถติดต่อเราได้ หรือเบอร์โทรศัพท์ เราก็นำมันนั้นนะคะใส่เข้าไปในรูป รูปก็ใช้ Photoshop หรือใช้อะไรก็ได้ค่ะ แล้วก็เลือกรูปแต่งรูปจนเราพอใจ ก็เอาเข้าไปใส่เป็นหน้าปกของ YouTube มันก็จะมีฟังก์ชันให้เราใส่ เข้าไปที่แก้ไขเพิ่มหน้าปกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันไม่ได้ยากเลย มันง่าย ๆ มากๆค่ะ มันง่ายมาก ๆค่ะ ถ้าทุกคนสามารถมาเรียนรู้ พวกคุณก็จะทำได้เหมือนอย่างที่แอนทำได้ วันนี้สำหรับแอนแอนอยากจะบอกเลยว่า ตลาดออนไลน์มันไม่ได้ยากอย่างที่คิด และมันก็ไม่ได้ ยากสำหรับคนที่มีอายุมาก หรืออะไรก็แล้วแต่ แต่จะบอกเลยว่าทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ มันอยู่ที่เราอะค่ะ ว่าเราต้องการอะไร ถ้าชอบกดไลค์นะคะ รักกดแชร์ ลงไลค์กด Subscribe หรือสนใจติดต่อ พูดคุยสอบถาม ตัวเป็นๆเเลยก็ได้ค่ะที่ 0949296356 ค่ะ แล้วมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะ สวัสดีค่ะ บ๊ายบาย